เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผมนะครับ มาครับตาแรก แม่งปิงปองมาอย่างนี้นะ ขอเล่นตามสเต็ปนะครับปิงปองไม่รู้จะได้หรือเปล่า จัดปุยจัดปุยช่วงนี้เทศกาลยังไม่จบอีกเหรอ ยังคิดมากอยู่อีกเหรอเออ ขอให้ซานต้าใจดีกับเราเถอะโอ้โหไม่ทันขัดคำเย็ดเป็ดโดนแดงฮะโอ้โห โดนไปแล้วครึ่งหนึ่งครับผมห้าร้อยรอบนี้สงสัยต้องตามแดงนะฮะ มันไม่ปิงปองแล้วนะครับ ก็ตามแดงต่อไป ถ้าไม่เข้าก็เลิก ถ้าเข้าก็ได้ไปต่อ มีแค่สองทางเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆ มีสองทางเท่านั้นนะฮะ รอบแรกมาอ่านเกมผิดไปนิดหนึ่งไม่รู้รอบต่อมาจะล่วงหรือเปล่านะครับ เออ มาดู ขอให้เซนต้า ใจดีกับเราด้วยเถอะมาโอ้โหหน้าเก้า สวยงามครับป๊อกแปดเยียดแค่ได้อยู่ได้ไปต่อโอ้โหสวยจัดสุดจัด ยังได้ไปต่อนะฮะ เล่นแดงต่อเลยครับเพื่อนๆ ลงแดงต่อ เล่นแดงแม่งไปครับ เล่นจนกว่ามันจะเปลี่ยนสี ไม่มีเทคนิคไม่มีอะไรแล้วนะครับ ด้นสดล้วนๆนะ ใครมีเทคนิคดีๆแนะนำนะครับแนะนำผมเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเพื่อนๆส่วนใครอยากได้บาคาร่าเว็บตรงนะครับ ไปที่โพสต์ปักหมุดโพสต์แรกเท่านั้นนะฮะทักหาแอดมินนะครับรับโปรรับเลยทันทีนะเพื่อนๆ อย่าลืมนะครับโพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะฮะมาครับซันต้าใจดีกับเราด้วยครับโอ้โหปอกเก้าต่อเนื่องครับ รอบ 2ปอก 8 รอบ 3ปอก 9 ครับ สวยงามครับพี่น้องครับ เออซันต้าเริ่มใจดีกับเราแล้วฮะว่าจะเล่นน้ำเงินนะ เพราะมันมีติ่งเงินเงินนะครับ แต่เห็นแดงมาขนาดนี้ลงแดงดีกว่าครับ ขอไปแดงดีกว่า อย่างน้อยถ้ามันออกแดงก็ถือว่าลายยังอยู่แต่ถ้ามันออกน้ำเงินก็ถือว่ามันตัดลาย แค่นั้น ตัดไม่ตัดไม่รู้ครับ มารู้อีกทีนึงก็ตอนเปิดแหละครับ มันจะตัดหรือเปล่า พูดอะไรวะงงงเฮ้ย ซนต้าจงใจดีเหมือนเดิมนะ ของมันหกแต้ม ของเราเจ็ดครับเจ็ดแค่โอ้โหขยงแดงครับแบบนี้เขาเรียกว่าขยงแดง แล้วดูลายดิ แม่งแดงเทือกเลย แดงเป็นเทือกเลยครับน้ำเงินมีสองตัวให้เห็นนะ ที่เหลือแดงหมดเลยนะครับ ขอลงแดงเหมือนเดิมนะเพื่อนๆ เล่นแดงลงแดง ลงแดงแม่งคำคุ้นๆ วะ อ๋อลงแดง อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อยากยานะโอ้ มาครับขอให้ซานต้าใจดีกับเราอีกรอบหนึ่งนะสีแดงนะฮะวันนี้ช่วงคิดมัดอยู่นะครับ ยังไม่ทิ้งท้ายนะครับควันหลงคิดมัดนะ แดงคิดมัดสีแดงเราก็เล่นสีแดงไปนะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะ ก็เล่นไป ป๊อกแปดก็ดูดีครับก็ดูดีครับท่านผู้ชมป๊อกแปดครับ สวยงามแม่งมีติ่งแม่งมีติ่งเงินอีกแล้วนะครับ ผมไม่อยากเล่นน้ำเงินนะ แต่เรามาแดงตลอดแล้วอะ่ะ ก็ก็ลงแดงไปนะครับ แล้วก็เสมอยังไม่เคยออกเลยนะเพื่อนๆสีเขียวนะครับ ยังไม่มีให้เราเห็นเลยนะ ครับคายครับคา ขอลงสัก 200 ก็แล้วกันนะครับผม ตอนนี้กำไรแล้วนะครับ 700 นะเพื่อนๆ700นะฮะงบพันหนึ่งนะครับหงายมาพับเขาให้ โอ้โหห้า สองเย็ดเค ไม่นะ ไม่นะ โอ้โห เป็นอย่างที่คิด แม่งบอด โอ้โห โคตร โคตรเสงเคงอ่ะเพื่อนๆสองแต้มกินบอดอ่ะเพื่อนๆไง อะไรมาก็ได้ ที่มันเป็นสองสามสี่ก็ได้อ่ะอย่างน้อยก็ได้เสมอไง แล้วแม่งหงายแบบสิบฝรั่งสิบเนี่ยหรอ โอ้โห เกินไปมามันไปน้ำเงินตัดไปแล้ว อัดแดงไปเลยครับเจ็ดร้อย เล่นเสมอติดไว้ แม่งน่าจะมาเพราะมันยังไม่มีเสมอมันเป็นไปไม่ได้นะเพื่อนๆปกติแล้วเสมอมันต้องโผล่เห็นสักรอบนึงอะรอบนี้เหรอวะลองดูครับเผื่อออกอ้าวเตะเตะโอ้โหหกแต้มหกแต้มสามแต้ม แม่งไม่เสมอว่ะเพื่อน ได้กำไรเก้าสิบบาทวะเก้าสิบห้าดิโอ้โหไม่น่าเล่นเลยเสมอ เราเล่นหนักซะด้วยเล่นไปห้าร้อยเย็ดเคเหมือนเดิมครับไหนๆก็เล่นเสมอไปแล้ว แม่งน่าจะมา เพราะมันไม่มีสีเขียวเลย ไม่มีเสมอเลยเพื่อนๆติดแดงไว้อีกเหมือนเดิมซานต้าอย่าพึ่งใจร้ายกับเรานะเรากลับมาเท่าทุนแล้วนะซานต้าอย่าพึ่งใจร้ายกับเรานะขอร้องเ l ลส อุ้ยจวนหน้าฝรั่งอีกแล้วอุ้ยปอกเก้าเยดเคแม่งเอ้ย ไม่น่าเล่นเสมอเลยสองตาแล้วเพื่อนสองตาเล่นเสมอไปยังเยอะครับแม่งไม่ออกโดนไปแปดร้อยกว่าค่าเสมอนะครับถ้าไม่เล่นเสมอนี่คือแม่งรวยแล้วนะเพื่อนๆกำไรเยอะกว่านี้อ่ะเหลือเสมอร้อยเดียวพอนะแม่งไม่ออกสักทีนะครับเสมอ โอ้โห จัดไปร้อยห้าสิบ ตัดเศษเป็นส่วนตัดส่วนเป็นเศษตัดไปตัดมาแม่งกำกำไรลด ชิปหาย จาก 700 นะเหลือ 300 แล้วนะเพื่อน ๆกำไรนะฮะณตอนนี้โอ้โหหน้าแปดเย็ดเคแม่งจัวหนึ่งโอ้โหน้ำเงินตัดเฉยเย็ดเคยังไงก็รักแดงเหมือนเดิมครับรักแดงเหมือนเดิม ลงไปสีแดงเหมือนเดิม จัดปุยจัดปุย เล่นเศษพอนะ ขอให้มันเป็นแดงนะแซนต้า อย่าเพิ่งใจร้ายกับเราเลย เราขอเธอมา ดูกันต่อครับ สีแดง โอ้โหแม่งเล่นแดงทุกตาเล่นน้ำเงินไปแค่ตาแรกที่เหลือแดงหมดเลยนะเพื่อนๆสรุปแล้ว แดงมาตลอด 6แต้ม โอ้โหปอกเก้าอีกแล้วเย็ดเค้แม่ง เริ่มเปลี่ยนทิศลมเปลี่ยนทิศหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็เล่นแดงเหมือนเดิม ใจแม่งมาแดงแล้วอะ ไหน ๆ ก็ มาแดงแล้วก็แดงไป ยาวไปสีแดงยาวไป อัพไป เดี๋ยวมึงเจอหมดแม็กไอเอสแปดหมดไปเลย หมดแม็กไปเลยมึงรู้เรื่องรอบเนี้ยรอบนี้รู้เรื่องแต่เสมอแม่งไม่ออกเลยวะหน้าแปลกใจตรงที่เสมอแม่งไม่ออกเลยเนี่ย โต๊ะเนี่ย สีเขียวนะครับไม่ออกเลย มันเป็นไปได้ยังไงวะ ปกติเล่นแม่งต้องมีเสมอออกบ้างอะ่ะหกแต้มมา เออ โอ้โห เสียว แบบนี้มีเสียวนะ เย็ดแค่สามแต้มแดกบอดบ้างเออ แดกแบบนี้บ้าง โดนมันแดกไว้ เอาคืนครับเพื่อน ๆ ขอคืน ขอคืน รอบนั้นแม่งสองเราศูนย์ รอบนี้มันศูนย์เราสามนะฮะ เออ ยังมีไปต่อยอดกันอีก ย้ำไปที่แดงครับ ใจรักแดง ชุดน้องเขาก็แดง เราก็ยัดแดงเออไม่มีหาอะไรเกี่ยวกันเลยนะฮะ ถ้าไม้นี้ไม่เข้าก็เท่าทุนนะ เพื่อนๆ ถ้ามาเงินนะครับ จบนะครับซานต้าอย่าเพิ่งใจร้ายกับเราเลยนะขอเธอหายมาโอ้โห แม่งแยกกันอยู่เย็ดเคแม่งสี่เราสองโอ้โหแม่งบอดแม่งบอดอ้าวเราห้าสวยครับเย็ดเคได้ไปต่อครับ ตอนนี้กำไรน่าจะหนึ่งพันแล้วนะ เพื่อนๆ หูแดงแม่งเยอะจริงว่ะคิดถูกแล้วนะที่ย้ำแดงมาตลอดนะครับ แต่ว่าคิดผิดอย่างหนึ่งก็คือคิดว่าเสมอมันจะออกนะเพื่อนๆแล้วสุดท้ายแม่งไม่ออกเลยสักตา หมดกับเสมอไปเป็นพันเหมือนกันนะเนี่ยโอ้น่าเสียดายน่าเสียดายจริง ๆ เล่นแดงเหมือนเดิมครับ แต่เล่นหนักกันหน่อยนึงนะครับ เพิ่มไปอีก200 นะเล่นแดง700แล้วนะครับ แล้วก็เสมอ 250 ครับผม ก็คือเอากำไรมาเล่นนะฮะ แค่นั้นเลยกำไรมาเล่นแปดไอ้ปอกโอ้โหปอกแปดโดนปอกเก้าโอ้โหอันนี้ทุเรศจัด โดนเหยียบหนึ่งแต้มโอ้ปอกแปดดีใจแล้วนะเพื่อนเพื่อนเจอปอกเก้าเย็ดเป็ดเกินเกินไปซันต้าใจร้ายกับเราเกินไปอัพแม่งเลยครับ ลงหัวหัวร้อนแล้วอัพแม่งเลย เมื่อกี้เล่นไปโอ้โหแม่งน่าจะแดงอะ่ะเพราะว่าน้ำเงินสองแดงสองหรือว่าแม่งลายน้ำเงินหนูเนี่ย เส็ดเคเอาแล้วไม่เป็นไรเล่นแดงไปแล้ว หมดแม็กไปแล้วเพื่อนชบขออย่าใจร้ายกับเราเลยนะซันต้าโอ้โหสองกับเจ็ดแม่งแยกกันแล้วเยเคได้สองแต้มด้วยโอ้โหเจอเจ็ดไม่นะโอ้โหจบครับ วันนี้จบครับ หมดตูดครับ งบหนึ่งพันฮะตอนแรกกำไรไม่เอานะเพื่อนๆ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไม่หมดไม่เลิกจริงๆกู ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับใครอยากมาที่เดียวกับผมอยากได้โปรลับนะไปที่โพสต์ปักหมุดโพสต์แรกเท่านั้นนะครับบาคาร่าเว็บตรงนะฮะก็ทั้งหาแอดมินนะครับรับโปรรับเลยทันทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆ